าฝนตกหนักๆไม่ควรจะเสียบไฟตรงนี้นะครับ เพราะว่าจะเกิดน้ำเข้าไปแล้วก็จะช็อตกันได้ครับ แต่รู้สึกอันนี้คุณภาพดี